ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนดูแลผู้สูงอายุที่บ้านผ่านแอปพลิเคชัน Health at Home ปัจจุบันมีผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องอยู่บ้าน และต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นนะครับ ผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญไว้ใจได้ ก็ไม่ได้หาได้ง่าย ๆเสียด้วย ใช่แล้วค่ะ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวต ริการจัดหาดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน แบบครบวงจร โดยครอบครัวผู้ป่วย ร่วมติดตามอาการผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะ บริษัท Health at Home พัฒนาแอปพลิเคชัน Health at Home สำหรับให้บริการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่บ้าน โดยจะทำหน้าที่ในการจัดหาผู้ดูแลที่มีคุณภาพ และมีทีมแพทย์พยาบาลที่มีความรู้และประสบการณ์ร่วมติดตามอาการและให้การดูแลผ่านแอปพลิเคชัน ผู้ดูแล จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการดูแล รวมถึงอาการของผู้สูงอายุหรือคนไข้ในแต่ละวันทีมพยาบาลจะอ่านข้อมูลที่ผู้ดูแลบันทึกผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อตรวจสอบข้อมูลสุขภาพต่าง ๆ และเตรียมพร้อมในการให้คำปรึกษากับผู้ดูแลและครอบครัวผู้รับบริการ ปัจจุบัน มีผู้ดูแลกว่า 200 คน พร้อมให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ healthathome.in.th สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000